สวัสดีครับ ตอนนี้ก็ยังอยู่ในภาพผลิตทัศน์ของอนุสรสถานแห่งชาติ ซึ่งก็แสดงนะครับให้เห็นภาพของประวัติศาสตร์นะครับ ซึ่งในประวัติศาสตร์นี่อาจจะไม่ตรงสมัยเท่าไหร่ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าความสำคัญของสมัยนั้นในสมัยรัชกาลนั้นได้เกิดอะไรขึ้นเฉพาะในภาพนี้ก็แสดงถึง สมัยพระนารายมหาราชนะครับ ซึ่งท่านได้ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ ก็จะเห็นว่ามีชาวต่างประเทศมาติดต่อค้าขายโดยเฉพาะฝรั่งเศส ก็มีการส่งทูตส่งทูตไปนะครับทูตคณะแรกเนี่ยไปแล้วปรากฏว่าสูญหายไปจนกระทั่งส่งโกษาปานไปอีกเป็นครั้งที่สองนะครับก็เป็นราชทูตไทยคนแรก ที่ได้เดินทางไปต่างประเทศ ในภาพเราก็จะเห็นได้ว่าเป็นแสนยานุภาพ การจัดทัพ โดยเฉพาะการเสด็จ เมื่อกี้เราผ่านเราได้เห็นแล้วว่ามีการจัดขบวนทัพอายุหะญาตราทางกระโถลมากคือทางบก ตอนนี้ก็เป็นการจัดทัพนะครับพยุหายาตาทางชนละมาก นะครับก็จะมีกษัตริย์ แต่ใช้เหตุการณ์การรับแลกทูตนะมีพระราชสารจากพระเจ้าหลุยนะแล้วก็มีสมเด็จพระนารายมหาราชนำมา อันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์จากการรับราชทูต แต่ใช้พยุหายาตาทางชลมารแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์ก็ออกรับราชทูตเดชมอง นะครับ มีเจ้าพญาวิชาเยนหมอบอยู่ตรงเนี้ยนะเจ้าพญาวิชาเยนแล้วก็ เราก็ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีที่ฝรั่งเศสมันก็ยังมีภาพตัดมาตรงเนี้ยเป็นพระราชวังแวร์ซายพระเจ้าหลุยออกรับโกษาปานนะครับในภาพโกษาปานก็จะมีคณะราชทูต ก็อาจจะแตกต่างกับภาพที่เห็น เพราะว่าภาพที่เห็นนี่มันใหญ่มากเป็นท้องพระโรงแต่นี่ก็รับรับแบบอยู่ในก็อาจจะแสดงให้เห็นว่าว่าพระเจ้าหลุยได้รับราชทูตเนี่ยแต่ภาพภาพจริงเนี่ยในท้องพระโรงของพระราชวังแหวนสายซึ่งสวยงามมาก และจะมีคณะทูตนำเครื่องราชบรรณาการเนี่ยไปถวายอยู่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพของฝรั่งเศสกรุงฝรั่งเศสจำลองภาพนะัะ ก็จะมีคณะราชทูตไป อันนี้ก็จะเป็นภาพการเจริญสัมพันธไมตรี สรุปแล้วภาพนี้แสดงถึงกษัตริย์ไทยคือสมเด็จพระนารายมหาราช ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส แล้วก็ทำให้ชื่อเสียงประเทศไทยของสยามเนี่ยชื่อสยามเนี่ยได้รู้จักกันทั่วไปนะครับ แล้วก็จะมีภาพเขียนนะที่ พระนารายณ์ส่งราชทูตไปเฝ้าพระเจ้าหลุยเนี่ยในต่างประเทศด้วยนะก็มีภาพเขียนขนาดใหญ่ ซึ่งเราก็ได้ได้ได้รับมานะครับปฏิสถานอยู่ที่พระที่นั่งจักรีนะก็วาดไว้นะก็อันนี้ก็เป็นภาพแสดงความสมันธรรมตทีซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ก็จะเห็นว่าได้นำวิทยาการต่างๆเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องหอดูดาว ซึ่งพระนารายณ์เนี่ยท่านก็สนพระทัยเรื่องหอดูดาวนะครับตรงสองกล้องนะครับดูสุริยุปราคา ดูจันทรุปราคานะครับที่พระที่นั่งเย็น อันนี้ก็จะบนติดต่ออก็ต้องติดตามนะครับหารายละเอียดมาถอดบทเรียนกันว่าเหตุการณ์แต่ละสมัยแต่ละรายการนั้นได้สร้างอะไรขึ้นมานะครับโดยเฉพาะที่ในสมัยพระนารายณ์เนี่ยถือว่าจเจริญรุ่งเรืองที่สุด แล้วก็มีกวีเอกคือสีปาดนะครับอยู่ด้วยแล้วแล้วี่แล้วในสมัยวันออนไลน์เนี่ย ก็จะมีตำราแบบเรียนภาษาไทย คือกินดามณีนะครับ เกิดขึ้นโดยพระโหราธิบดี เป็นตำราเรียนของไทยฉบับแรกที่เราได้เห็นนะครับ แล้วก็มีการพิมพ์หนังสือซึ่งก็ปรากฏว่า พอหลังจากเสียกรุงแล้วเนี่ยเอกสารเหล่านี้ก็สูญหายไปนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามตอนต่อไปครับ อันนี้เรายังอยู่ในภาพปริทัศน์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซึ่งวาดไว้ที่อนุสรณ์สถานแห่งชาตินะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับอาจจะไม่ตรงสมัยนัก เพราะว่าภาพนี้วาดเก็บไม่หมดเราก็จะเห็นได้ว่าในภาพในเดิมนั้นเรามี บ้านเมืองอยู่เย็นเป็นจุกตั้งแต่สืบมาจากสมัยพระนารายมหาราชแล้วเนี่ยมันก็เกิดสงครามขึ้นนะครับ เนื่องจากครั้งสุดท้ายก็พระเจ้ารองพญาซึ่งพระบ้านเนี่ยมุ่งมุ่งมั่นมาก เพราะว่าประเทศใจเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรือง ก็อยากได้ไว้เป็นเมืองขึ้น ก็พยายามที่จะยกทัพเข้ามาตี หลายครั้งนะครับ ก็สงครามตั้งแต่สมัยพระนารายมาเนี่ยมันก็จะมีสงครามอยู่ นะครับเกิดขึ้นอยู่บ่อยนะครับ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือตอนที่ยกเข้ามาข้างหลังเนี่ยเข้ามาล้อมกลุงศสีอย่อย่างเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในปศ2310นะก็จำลองเหตุการณ์ไว้บนภาพเนี่ยนะครับ ซึ่งจะมีเรื่องชาวบ้านบาลจันนะครับอยู่ตรงนี้มีชาวบ้านบาลจันขุนรองประหลัดชู กองอาสมาตนะครับ เข้าไปสู้รบกับพม่าแล้วก็พม่าเข้ามาล้อมกรุงศรีอยุธยานะครับ เราก็สู้รบเป็นสามารถมันก็จะมีคำถามว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยปราการแข็งแรงมีน้ำเป็นคูเมืองล้อมรอบทำไมกรุงศรีอยุธยาแตกได้ อันนี้ก็ต้องไปถอดบทเรียนกัน พราะมีเรื่องข้างในกันเยอะแยะมากนะครับ อันนี้ก็เป็นวีรกรรมเพราะนั้นในการสงครามเนี่ย มันจะเกิดคนกล้าที่สามารถสร้างวีรกรรมของตนเองก็คืออพญยาตาก หรือพญยาตากสินนะครับหรือพระเจ้าตากสิน ที่เราเรียกกันนะครับได้ เห็นว่าพม่านี่ล้อมมากมายนะครับ ล้อมกรุงศรีอยามากมายสุดที่จะป้องกันได้พระยาตากซึ่งเป็นเจ้าเมืองตากเข้ามารักษากรุง ก็ได้นำกำลังในพงศวดาในเขียนว่านำกำลังห้าร้อยเนี่ยไอ้คำว่าห้าร้อยเนี่ยมันหมายถึงจำนวนมากมันนับไม่ได้ นะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ามีคนห้าร้อยนะครับ คือเมื่อก่อนเราเรียกเราเรียกโจรห้าร้อยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโจรมาก ไม่ใช่โจรจำนวนห้าร้อย มันหมายหมายหมายถึงจำนวนมาก ก็นำทหารผู้กล้าทั้งหลายเนี่ยอักดานนะครับออกจากกรุงศรีอยุธยา คือตั้งค่ายอยู่ที่ตรงวัดพิชัยนะวัดพิชัยวัดพิชัยเนี่ยยังไม่เป็นวัดนะเป็นค่ายแต่ก็อักดานออกมาก็จะเห็นว่า พระเจ้าพยาตากนี่ก็มุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปตั้งหลัก อันเนี้ยด้วยวีรกรรมกล้าหาญของท่านเนี่ยท่านนำกำลังทหารไทยออกไป ตั้งหลักที่จันทบุรีเพราะนั้นก็จะมีเส้นทางที่ไปจันทบุรีต้องต่อสู้กับพม่าระหว่างทางไปเรื่อยผ่านบ้านสามบัณฑิตบ้านโกสาวหาร บ้านอะไรจนไปถึงจันทบุรีกว่าจะไปตั้งหลักได้นี่ก็ต่อสู้กัน ตามลายทางไปเรื่อยนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงถึงการเสียกรุงไฟไหม้กรุงนะครับ ที่จริงไฟไหม้นะมันเกิดก่อนนะนะครับมันเกิดก่อนเกิดการพ้นสะดมตอนไรมาจนกระทั่งพม่าเนี่ยได้ยกทัพเข้าไป มันก็จะมีเหตุการณ์เช่นเรื่องราวในกรุงโสดานว่าสุมทอง มีการเผาจริงไหมพอขุดชั้นดินแล้วปรากฏว่าไม่ได้มีการเผาอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็เป็นประวัติศาสตร์ที่มีการค้นใหม่มีการขุดตรวจกันใหม่นะครับ แต่เรื่องราวอย่างเนี้ย ที่เสียกรุงเนี่ยยังเป็นเรื่องราวที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยแล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญด้วย ว่าถ้าไทยแตกความสามัคคีไม่ได้เพราะนั้นประเทศชาติก็รักษาไม่ได้ เดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปครับ